iOS 13.4.1 แล้วก็ iPadOS 13.4.1 ทาง Apple ได้ปล่อยอัปเดตออกมาให้พวกเราได้อัปเดตกันแล้วนะครับ โดยใจความหลัก ๆ ของการปล่อยอัปเดตในเวอร์ชันนี้ออกมาก็เพื่อที่จะแก้ปัญหาต่างๆนะครับที่มีการรายงานเข้าไป เดี๋ยวเรามาดูว่าใน iOS 13.4.1 ในรอบนี้นะครับ แก้ปัญหาตรงจุดไหนยังไงบ้างนะครับ เดี๋ยวเรามาดูใน iOS 13.4.1 กันก่อนนะครับว่าเปลี่ยนแปลงตรงจุดไหนบ้างนะครับ ในรายละเอียดที่ Apple ได้แจ้งมานะครับบอกว่า iOS 13.4.1 นั้น ได้แก้ปัญหาที่ทำให้อุปกรณ์ใน iOS 13.4 ไม่สามารถเข้าร่วมสายในการโทร FaceTime ด้วยอุปกรณ์ที่ใช้ iOS 9.3.6 และก่อนหน้า หรือว่า OS X L Capitan 10.11.6 และก่อนหน้าได้นะครับพูดง่ายๆ ว่าถ้าหากว่าเครื่องใครนะฮะเกิดปัญหาในกรณีที่แบบว่าเราใช้ FaceTime อยู่แล้วโทรไปแล้วก็ไม่สามารถใช้งานได้อย่างปกติ ก็แนะนำว่าให้อัปเดตเป็น iOS 13.4.1 ไปเลยนะครับ นอกจากนี้ครับยังมีการจัดการข้อบกพร่องเกี่ยวกับแอปการตั้งค่า ที่ทำให้การเลือกบลูทูธจากเมนูการทำงานด่วนบนหน้าจอโฮมไม่สำเร็จนะครับ อันนี้ก็คือเป็นสำหรับในฝั่งของ iOS 13.4.1 นะครับ ในฝั่งของ iPad OS 13.4.1 นั้น ก็แก้ไขปัญหาในเรื่องของ FaceTime ด้วยเช่นกันนะครับที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกับ OS เก่าๆ นะครับมีการแก้ปัญหาของแอปไฟฉาย บน iPad Pro ปี 2020 ทั้ง 2 รุ่นนะครับบางคนเจอปัญหาในกรณีที่ แตะที่ไอคอนไฟฉาย แล้วไฟฉายไม่เปิดขึ้นมานะครับ ก็จะถูกแก้ไขใน iPad OS เวอร์ชัน13.4.1 นี้ นะครับ นอกจากนี้ก็มีการแก้ปัญหาในส่วนของทางบลูทูธด้วยที่เหมือนกับ iOS 13.4.1นะฮะ ดังนั้น ครับ ถ้าหากใครใช้ iPad OS เวอร์ชัน13.4 อยู่นะครับ แล้วเกิดปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์บลูทูธที่เราเชื่อมต่อเข้าไปนะครับ ผมแนะนำว่าให้ลองอัปเดตเป็น iPad OS เวอร์ชัน13.4.1 ตัวล่าสุดดูนะครับ แล้วก็ลองเชื่อมต่ออุปกรณ์ใหม่ แล้วดูว่าปัญหานั้นมันจะยังอยู่ไหมเพราะบางคนแจ้งมาว่าคีย์บอร์ดไม่สามารถใช้งานได้ในบางรุ่นนะฮะยังไงก็ลองอัปเดตกันดูก่อนนะครับ สำหรับใครที่ยังไม่ได้อัปเดตเป็น iOS 13.4 หรือว่า iOS 13.4.1 นะครับ ถ้าหากอยากรู้ว่าใน iOS 13.4 มีการเปลี่ยนแปลงตรงจุดไหนบ้างนะครับ ให้ดูคลิปที่ผมแนบไว้ ในนั้นผมจะสรุปไว้ให้แล้วว่าใน iOS เวอร์ชัน13.4 มีฟีเจอร์อะไรที่เด่นๆบ้างนะครับ หลังจากที่ทาง Apple ปล่อยให้เราอัปเดตขึ้นมา นะครับ ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับ สั้นๆสำหรับ iOS 13.4.1 แจ้งเตือนกันว่า มีอัปเดตขึ้นมาให้แล้ว แก้ปัญหาในบางจุดณตรงนี้ สรุปง่ายๆ ถ้าหากใครเจอปัญหาในการใช้งานที่แจ้งไป ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง FaceTime เอ่ย Bluetooth เอ่ยแล้วก็ใน iPad Pro ปี 2020 ในฝั่งของไฟฉายนะครับก็แนะนำว่าให้อัปเดตเป็น iOS ล่าสุดนะครับในรุ่น 13.4.1 ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผม ขอบคุณสำหรับการติดตาม สวัสดีครับ Let's go